สำหรับประโยคคำถาม Apa yang Anda cari แปลว่า คุณมองหาอะไร ในที่นี้คือ คุณต้องการอะไร คนขายของที่ระลึกเป็นผู้ถามนักท่องเที่ยว คำว่า Apa แปลว่า อะไร คำว่า yang แปลว่า งั้น เมื่อใช้ร่วมกับ Apa แปลว่า คืออะไร คำว่า u n d r แปลว่า คุม คำว่า Cari จารีแปลว่า หา มองหาสำหรับประโยค Saya ingin membeli baju batik laki-laki แปลว่า ฉันขอซื้อเสื้อบาติกสำหรับผู้ชายหนึ่งตัวคำว่า ingin แปลว่าต้องการคำว่า membeli แปลว่า ซื้อคำว่า baju แปลว่าเสื้อคำว่า batik แปลว่าผ้าบาติกคำว่า laki-laki แปลว่า ผู้ชาย